เธอทำฉันติดในผวังอยู่กับห่วงเวลาที่มี ในบางครั้งฉันนอนหลับฝันอยู่บนภาพความสุขที่ดี ใครจะเตือนฉันก็ไม่ฟังปล่อยให้มันเป็นทอยวลีฉากสุดท้ายเราไม่มีกันเรื่องทั้งหมดมันก็ไม่มี ฉันรู้ว่าเธอไม่เคยจะมอง เรื่องราวทั้งหมดสร้างขึ้นบนห่วงเวลาจำลองไม่ได้เจ้าชู้ แต่เธอไม่เคยจะยอม มันก็แค่นั้นถึงรู้ว่ามันบันทอนจิตใจ ก็เธอน่ะสวยแต่หลงละเลงในความสวยงามเกินไป ใจฉันตอนระถวยฉันโคตรสวยหลงรักเธอเกินไป เธอแม่งโคตรใจร้าย แบบนี้ฉันทนไม่ไหวเลย ในเวลาสุดท้าย เธอคงไม่จำเธอคง เจ้ารักดุดทำใจ รักแค่ฝันด้วยซ้ำไป โอ้ แม่นางช่างงามเกิน ปล่อยเวลาผ่านพ้นไป ใจนะใจวันไว้เกิน เกินหยุดยั้งห้ามรังใจเธอทำฉันติดในผวังอยู่กับห่วงเวลาที่มี ในบางครั้งฉันนอนหลับฝันอยู่บนภาพความสุขที่ดี ใครจะเตือนฉันก็ไม่ฟัง ปล่อยให้มันเป็นทอยวลีฉากสุดท้ายเราไม่มี านเธอไม่เคยจะรับความต้องการ รู้ทั้งรู้ว่าเธอคงรำคาญ แต่ใจฉันมันคิดถึงเธอจนทรมาน หากห้ามใจไม่อยู่เลย มันโดนสะกดด้วยมนตรา ใจฉันมันไม่สู้เลย ตอนประสบแม่นวลนะวันใดที่ไม่เห็นหน้าเธอ ภายในใจมันครวญคราง แม้ว่าเธอจะทำเหมือนแต่ใจของฉันไม่เลือนลาแม้ว่าเธอทำลายใจ ฉันก็ยังมีแค่เธอ มันกระวนกระวาย แพ้ทุกทางแต่แลกเธอ ขอเป็นฉันได้ไหม สัญญาว่าจะมีแค่เธอ ยามที่ฉันหลับไหล ฉันภาวนาได้พบเธอ ฉันติดในผวังอยู่กับห่วงเวลาที่ ในบางครั้งฉันนอนหลับฝันอยู่บนภาพความสุขที่ดี ใครจะเตือนฉันก็ไม่ฟังปล่อยให้มันเป็นทอยวลี ฉากสุดท้ายเราไม่มีกันเรื่องทั้งหมดมันก็ไม่มี เธอทำฉันติดในบวังในบางครั้งฉันนอนหลับฝัน ใครจะเตือนฉันก็ไม่ฟัง ฉากสุดท้ายเราไม่มีกัน